หลังจากที่เราได้สร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในหัวข้อต่อมาเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการกำหนดที่อยู่ URL ของเว็บไซต์ของเรานะครับ ทั้งนี้เพื่อที่จะนำไปใช้ในการเผยแพร่ หรือว่านำไปใช้ในการเข้าถึงตัวเว็บไซต์ของเรานะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับ ซึ่งการเผยแพร่เว็บไซต์นะครับในกรณีที่เป็นบัญชีในส่วนของหน่วยงานหรือองค์กรนะครับ ตัวชื่อเว็บไซต์นะครับ ก็จะอยู่ภายใต้โดเมนของหน่วยงานนะครับในที่นี้ก็จะอยู่ภายใต้โดเมน pkru.ac.th นะครับ ในกรณีที่เราใช้บัญชี Gmail ทั่วไปนะครับ ตัวโดเมนของเรานะครับ ก็จะอยู่ภายใต้ไซต์ .google เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของ slash view แล้วก็ slash ชื่อที่เราต้องการนะครับ ใส่ลงไปนะครับ ซึ่งถ้าชื่อที่เราป้อนลงไปนะครับ สามารถใช้ได้ก็จะมีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานกันนะครับเริ่มต้นนะครับ หลังจากที่เว็บของเราพร้อมแล้ว ตอนนี้พร้อมที่จะเผยแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เราคลิกที่ปุ่มเผยแพร่ด้านบนตรงนี้นะครับกดเข้าไป สำหรับในการตั้งชื่อนะครับเราไม่สามารถตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับ ให้ซ้ำกับชื่อที่มีอยู่ได้นะครับเพราะงั้นชื่อเว็บไซต์เนี่ยต้องเป็นชื่อที่ห้ามซ้ำกับชื่อที่มีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ชื่อที่กำหนดนะครับกำหนดให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ เป็นภาษาไทยไม่ได้นะครับเขาก็จะบอกว่าต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวเลขเครื่องหมายขีดกลางเท่านั้นนะครับ อ่าแล้วก็ในการตั้งชื่อนะครับ ตัวอักษรต้องมีอย่างน้อย 3 ตัวนะครับ สังเกตด้านหลังตรงนี้นะครับอ่านี่แสดงว่าชื่อนี้เอาไปใช้ได้นะครับ เสร็จแล้วก็ คลิกปุ่มเผยแพร่ได้เลยนะครับสำหรับในกรณีที่เราใช้บัญชี Gmail นะครับ ก็ จะมีตรงนี้นิดนึงนะครับ ก็คือตั้งค่าในการค้นหา เราสามารถที่จะ คลิกเลือกตรงนี้ได้นะครับ ก็คือขอให้โปรแกรมค้นหาสาธารณะ ไม่แสดงเว็บไซต์ของเรานะครับ อันนี้เราก็สามารถที่จะกำหนดได้ในกรณีที่ เราไม่ต้องการให้เสิร์ชอย่างเช่น Google นะครับเสิร์ชเจอแล้วก็ติ๊กตรงนี้ได้เสร็จแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลย อ่าสังเกตดูนะครับในปุ่มเผยแพร่ก็จะมีในส่วนของตัวเลือกการเผยแพร่ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับ ในเรื่องของการแก้ไขในส่วนของการเผยแพร่ เพราะงั้นสรุปนะครับ ในเรื่องของการเผยแพร่เว็บไซต์นะครับ ก็คือชื่อ URL ห้ามซ้ำกับชื่อที่มีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ชื่อที่ใช้ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ความยาวอย่างน้อย 3 ตัวอักษรนะครับ แล้วก็ ใช้ได้เฉพาะตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวเลขแล้วก็เครื่องหมายขีดกลางนะครับ แล้วเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ